สักกตวามุทรัตนังโอสะทังอุตมังวรังมยิตังเดวามนุสานังบุตเตเจนะโสตินังนาสันตุปัตตวาสเมนดุขาอุปัสเมนุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปาริราหูปัสสมานังธรรมเตเจนะโสตินัง นาสันตุปัตวาสัมเมพยาวุปสเมนตุเตสักกัตวาสังคารตนังโอสทังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังคเตเจนะโสตินานาสันตุปัตวาสัมเมโรกาวุปสเมนตุเต